สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเข้าใช้งานระบบทาราบนระบบปฏิบัติการ Linux นะคะสำหรับ Linux นั้นเราสามารถเข้าสู่ระบบทารา โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Terminal ค่ะ การเข้าสู่แอปพลิเคชัน Terminal นะคะ ให้คลิกที่ Show Application ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอค่ะ จากนั้นให้หาแอปพลิเคชัน Terminal โดยเราสามารถพิมพ์คำว่า terminal ที่แถบค้นหาด้านบนเพื่อช่วยในการค้นหาได้ค่ะ ทำการคลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน ค่ะ เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน Terminal แล้วเราสามารถใช้คำสั่ง hhs-y ตามด้วย username ของเราค่ะ ในที่นี้คือ hpc user 1 at sign ตามด้วย address ของระบบนะคะ คือ tara.nstda.or.th ค่ะ tara nstda or th นะคะ กด enter จากนั้นระบุรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดที่ได้รับแจ้งทางอีเมลนะคะ เมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด enter หากรหัสผ่านถูกต้องหน้าจอจะแสดง welcome message จากระบบ Tara ค่ะ